พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนชุมชน ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชุมชนชนบทที่อยู่ห่างไกล ภุรกันดารตามภูเขาหรือป่า มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์เข้าไปไม่ถึง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุคสังคมดิจิทัลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีครับ ใช่แล้วครับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล จึงได้เกิดโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ชุมชนชายขอบขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายขอบที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างเท่าเทียม และยั่งยืนตลอดไปครับ เน็กเด็กสวทช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดำเนินการโครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อหาแนวทาง ที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาจำนวน 8 แห่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่งรวม 20 แห่ง โดยได้รับงบประมาณส